พลิกต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ไลยนะใช่ที่เดี๋ยวเดี๋ยว เือมันแบบพออินสตอลเสร็จแล้วดีสตาร์ทอะไรเง้ ฝ่ายเทคนิคสอบนี่ดีถ้าเกิดสอบทั้งห้องนะเรื่องต้องมีครั้งแรกแล้วคนที่สองเ็อเนี่ยของหนูจะได้ใจอันนี้อันนี้พอร์ตอันนี้เป็นพอร์ตที่ดีเลยนะต้องรู้เนี่ยคุณสังเกตว่ามันมี มีผมเชื่อก็เครื่องเดียวอะคะเหมือนกันไม่มีเหรอคะไม่ใช่มีไหมคะไม่ไม่มีรูเนี่ย มันไม่มีรูเนี้ยรูมันอยู่ข้างหน้า ใช่ มีไหมคะไม่มีอะคอคะไม่มีอะคนละรุ่นเรียนคนละรุ่นกันเออคือพอดเนี้ยเป็นปอดที่ เร็วที่สุดเลยนะ มันมี เป็นปอดที่ดีที่สุดเลยแต่ว่าไม่มีอะไรมาเสียบมัน ซื้อถามว่าดูที่ไหนได้เตรียมสอบผมก็บอกแล้วติดกล้องทำไมเขา แสดงว่าเขาต้องดูการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ย แต่ก็ไม่บอกรายละเอียดว่า จะดูแค่ไหน เพื่ออะไรเขาแบบว่า มีคนบอกเขาตอบ ดูมือดูหน้าก็ต้องสั่งตั้งแรกไง กว้างให้เห็นมุมกว้างไม่ให้เห็นนี่ก็เป็น มันเป็นพอร์ต macbook ที่มันมีความเร็วสูงมาก ซึ่งซึ่งมันดีกว่าพอร์ต พอร์ตเล็กๆรวมกันน่ะเนี่ย ถ้าเครื่องไหนมีพอร์ตนี้แสดงว่ามันมีความ มันสัมผัสความเร็วสูงได้ แต่นี่เพียงแค่ดัดแปลง ซึ่งมันก็ไม่ช่วยอะไรได้เพราะว่า attention attention being การสมมุติแม้ใครจะมีอะไร ครจะมีกล้องมีขับตั้งเคลื่อนยังไงได้ครั้งอื่นเขาทำได้หรือเปล่าสงสารสงสารแต่พอทำไม่ได้แล้วเขาก็ใช้วิธีจ้าง เขาจ้างปุ๊บมีซิกแซกได้แล้วเพราะอันนั้นก็ฉลาดเกินแล้วนั้นอันนั้นฉลาดเกินแล้ว คือคนที่ด้อยที่สุดพลิกพลิกมาะลาดฉลาดเขาต้องจ้าง พอหาวิธีจ้างปุ๊บจ้างเด็กเทคนิคเด็กเนี่ยพวกเนี้ยพวกที่มาซ่อมอะไรเราเก่งพวงนี้พอทำไม่เป็นแล้วก็คือเกิดการจ้างขึ้นนั่นเอง ฟันดิ้งซอสของเขาในรูปแบบของกิจกรรมในรูปแบบของเทคโนโลยีสนับสนุน หรือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี้ยค่ะเขามีแผนขับเคลื่อน ทั้งวิจัย ทั้งนวัตกรรม ทั้ง pre mobility โอ้โหตอนนี้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการทำสตาร์ทอัพนะคะการสนับสนุนผู้ประกอบการให้พัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนไปจนถึง commercialization อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แหล่งทุนมันไม่ใช่แค่เครือข่ายก็คือ ไอ้ที่เห็นแบรนดิ้งที่ร่วมมือกันทั้งหมดนะ่ะมันสามารถเป็นเกตคิปเปอร์เนาะเป็นตัวเชื่อมต่อไปสู่เครือข่ายในระดับนานาชาติได้ด้วยพอเราของปูตอนนี้ก็ปฏิเสธไปหลายอัน เพราะว่าบางอันเป็นซิกแบรนด์จริงๆ บางอันคือปูเห็นปูเห็นช่องโหว่ของของเรื่องงบประมาณอยู่เหมือนกันเนาะว่าในบางอันเนี่ยบางบางหน่วยงานมีงบแต่ไม่มีคนทำ คือบางหน่วยงานมีแต่เบรนเนาะมีแต่มันสมอง แต่ไม่มีงบสนับสนุนเนี้ยค่ะ เราต้อง filling gap ตรงนั้นนิดนึงเหมือนกันเนาะว่าเออเราอาจจะต้องมาคุยกันมาประสานประโยชน์ร่วมกันว่าฉันลงแรงเธอลงเงินฉันทำงานเครือข่ายฉัน PR เธอมีบทบาทเชิงวิชาการเธอช่วยขับเคลื่อนฉัน KM ฉันจัดเวิร์กช็อปฉันพัฒนา peopleware ฉันรองรับตรงไหนมันต้องอย่างนั้นเนาะเพราะว่าบางอย่างมันเป็นข้อจำกัดของแต่ละโครงการจริงๆ แล้วก็ในต่างประเทศอย่างเงี้ยก็เป็นแหล่งทุนแล้วก็ พอเราได้เป็นเมมเบอร์นี่นะคะ ก็โอกาสที่จะ collaborate เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนาะว่ากระทรวงอย่างบทบาทของอาจารย์มหาลัยในกระทรวงหลังจากที่เอาทวงมหาลัยมารวมกันกับกระทรวงวิทย์แล้วเนี่ย เราก็เน้นในเรื่องของกระทรวงการอุดมศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะได้ทั้งสายทั้งโซเชียลไายแล้วก็ทั้งอาร์ตแล้วก็งานงาน Creative City เนี่ยมันได้ทุกมิติไม่ว่าจะเป็น Learning City ที่กับ PMU ทั้งหลายที่จะขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เนี่ยผมก็มองว่า เราคงต้องร่วมมือกันจริงเนาะในทั้งของนักวิชาการภาครัฐแล้วก็ ภาครัฐบางอย่างเป็นภาระงอภาครัฐบางอย่างต้องไปแบบเอาซอร์สอย่างเงี้ยค่ะโอก็มองว่ามันก็เป็นเป็นช่องทางหนึ่งนะที่ผู้ประกอบการในภาคเอกชนก็สามารถเข้ามาร่วมได้นะคะเพชรบุรีพัฒนาเมืองไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเนาะหรือว่าเครือข่ายประชาสังคมอื่นๆนะคะเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกันหรือว่ากระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องงบประมาณมัน it depends เนาะ แต่ว่าเคล็ดลับในการได้ทุนต่างๆ เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงจริงๆ แล้วก็ในส่วนของ Creative City อย่างเงี้ยค่ะเราเราสามารถแมปปิ้งและทำกิจกรรมที่มันเบาลงกว่าวิจัยได้ อย่างของปูปูปฏิเสธไปเพราะว่าโหงบน้อยมากอของ Japan Small Grant อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเราเอาเมือง Creative City ของ Gastronomy เนี่ยแหละค่ะ แล้วก็ทำฟิชชิงบล็อตปูทำเกี่ยวกับอาจารย์ทำเกี่ยวกับ living หัตถกรรมที่เป็นพวกอุปกรณ์หาปลา living with water พอดีทำอะไรกับน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปร่วมมือกับเมืองญี่ปุ่นที่เขาทำเป็นเป็นเมือง fishing village แล้วเขามีนวัตกรรมการตกปลาด้วยคันเบ็ดที่เป็นคราฟแบบต่างๆเนี่ยค่ะก็เลยบอกเขาว่าเออเงินเงินน้อยเออก็เป็นการสื่อสารเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเราจะเราก็บอกว่าปรับเป็น virtual exhibition การจัดแสดงผลงานการโมบิลิตี้ไม่ได้ ทุกอย่างเป็น v i ชั่นแพลตฟอร์มแต่โปรดักชันต้องมีแล้วเขาหลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าค่าใช้จ่ายที่เป็น v i ชั่นแพลตฟอร์มหรือว่าออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยมันจะประหยัดมันอาจจะประหยัดการเดินทางค่าโรงแรมเนาะแต่ว่าเราอย่าลืมว่าโปรดักชันมันก็ต้องผลิตนะ ก่อนที่คนมันไม่ใช่ก็อธิบาย เขาเหมือนกันว่าไอ้อย่างนิทรรศการเนี่ยพวกชิ้นงานพวกศิลปะโปรดักชันเป็นฟิกคอสนะต่อให้เราเอามาถ่ายทอดออนไลน์เนี่ย โปรดักชันตรงนั้นก็เป็นฟิกคอสเพราะนั้นเนี่ย มันทุนแต่ละอันนะคะ มันขึ้นอยู่กับการนิโคชิเอตเหมือนกันเนาะว่าหน่วยงานไหน แล้วก็เราก็ต้องแบบเออเนี่ย we are same team ใช่ไหมคะ ก็คือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอ่มันสมองของจังหวัดก็คือภาคสถาบันการศึกษาต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ปราชชาวบ้านมันสมองของชาวบ้านและชุมชนก็คืออ่าภาคชุมชนและประชาสังคมเนี่ย เราก็ต้องคิดว่าเราคือเบียเซมทีมเราเราขับเคลื่อนเมืองเพชรบุรี เพื่อเยาวชนเพื่อเวล l b อิงที่ดี เพื่อความสุขของคนเราไม่ต้องมองว่า ฉันจะเป็นยูเนสโกยูซีเจนหรือไม่เป็นหรอกแต่ขอทำแล้วแบบมีความสุขร่วมกันเนี่ยทำแล้วแบบทุกคนไม่ได้วัดไม่ได้บาดแผลเวอะหวะเนาะแต่ได้ความสุขได้ได้การได้ประสบการณ์ดีๆ ร่วมกันแล้วก็ได้ทำอะไรที่มันเพื่อพื้นที่จริง ๆเนี่ยค่ะ ของอาจารย์ น่าจะสไลด์สุดท้ายแล้วไหมคะ อันนี้ next slide ค่ะ พอที่เหลือสไลด์ที่เหลือจะเป็นภาคผนวกของ action plan ของสุโขทัยที่แต่ละท่านดูเนาะ ค่ะ อันนี้สำคัญที่สุดด้วยก็คือ learning and sharing ก็คือเรามีอะไรมาแบ่งปันกันเนาะแลกเปลี่ยนกันแนวปฏิบัติที่ดีอุ้ยบางอันคิดแทบตายคิดไม่ออกเนี่ยค่ะบางครั้งเรามาแลกเปลี่ยนเราก็จะได้รู้ว่าบทเรียน มันเป็นข้อมูลนะคะ อย่างที่อาจารย์จัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มันเป็นข้อมูลให้พวกเราได้แลกเปลี่ยน ได้เห็นข้อดี ได้เห็นข้อ พึงระวัง ได้เห็นข้อจำกัด แล้วก็เราต้องมาถอนบทเรียนถ่ายทอด เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราได้เอาไปสเต็ปหก็คือ revise รถแ d m ของเราเนาะ ว่ามันจะปรับปรุง จะเปลี่ยนแปลง จะเติมอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าไอ้พวกเป้าหมายก็ต้องชัดคน คือ เรามาร่วมกันคุยร่วมกันหลายเวทีเนี่ย แต่อาจารย์ย่าลืมว่า แต่ไอ้ท่านผู้บริหารแต่ละคนหรือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเนี้ยค่ะต้องไปเล่าต่อต้องไปสื่อสารต่อในระดับพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีอาจจะฟังบางบางบางครั้งเนี่ยเราไม่ใช่เรื่องใหม่ เราเข้าใจแล้รู้ร่วมกันแล้วเนาะแต่ว่าในขณะที่บางครั้งเราลืมเหมือนกันว่าเออเราต้องไปถ่ายทอดให้คนที่ยังไม่เคยรู้เลยว่าอะไรวะ UCCN อะไรเงี้ยใช่ไหมคะอะไรเออ Clear Trade City เป็นยังไงนะคะเราก็ต้องให้เข้าใจตรงกันก่อนเพื่อที่จะเห็นทิศทางวิชั่นตรงกันแล้วก็ ประเมินศักยภาพต้นทุนของเรามีที่เรามีนะคะ ทบทวน put the right man to the right job เอางานเป็นที่ตั้งจริงๆ แล้วก็ศูนย์กลางการประสานงานที่เป็น collaboration แล้วก็เชื่อมโยงบางอย่างเป็นงานที่ต้อง volunteer เนาะแต่ว่าเราก็อดไม่ได้อะเราก็ต้องสนับสนุนเขาเพราะว่าบางอย่างนักวิชาการอาจจะช่วยเสริมได้ในเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็เรื่องของ internalization อย่างเงี้ยค่ะความร่วมมือในระดับนานาชาติเนาะ แล้วก็อคชั่นแพลนก็ เราก็ต้องพุชอัน small but beautiful นิด ๆ หน่อย ๆ ก็ยังดีใช่ไหมคะ push it into practice อย่างเงี้ยนะคะเครือข่าย networking แล้วก็ค่อยค่อยขยายเครือข่ายไป แล้วก็ how to give and how to check ค่ะ แล้วก็อันนี้ก็มั่นใจอยู่อาจารย์ อันนี้ก็คิปตัวอิงและอื่นมากมายนะคะ learning t h a i n i n g สไลด์สุดท้ายก็มั่นใจอยู่ว่าข่าวดีต้องได้แน่เนาะดูดูดูเห็นศักยภาพแล้วจาก หลายๆส่วนแล้วก็ดูจากมาตรฐานนะคะในการ scoring คะแนนนะคะค่ะของอาจารย์ก็เปิดเข้าสู่ส่วนที่ 3 ตอบข้อสักถามค่ะเชิญเรียนเชิญทุกท่านนะคะค่ะี่น้องจากหน่วยงานนะครับ มีอะไรอยากถามท่านอาจารย์ครูนะครับ ก็สามารถถามได้เลยนะครับหรือจะส่งคำถามมาในแชทบ็อกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ครับผมขอบคุณค่ะอาจารย์ บางท่านบางท่านบอกว่าโอ้ยไกลตัวฉันจังเลย ฉันจะเข้าไปช่วยได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คืออคือทุกอย่างสรรพสิ่งล้วนสำคัญเชื่อมโยงขนาดกรมอุตุ อาจจะเอ๊จะไปช่วยเมืองสร้างสรรค์อะไรยังไงแต่ว่าในเรื่องของ climate change อย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเข้ามาช่วยได้ในเรื่องของอปริมาณน้ำฝนที่มากไปน้อยไปในช่วงเตรียมก่อนวันลอยกระทงการผันน้ำเข้าสู่บาราย ไอ้ตรงตะพังสุโขทัยเรียกตะพังเนาะประเมรเรียกบารายนะคะเพื่อที่รองรับบางอย่างเราจะเราจะเอ๊ะผมจะช่วยยังไงเอ๊ะผมจะเชื่อมโยงยังไงใช่ไหมปศุสัตว์อย่างเงี้ยปศุสัตว์นี่เป็นเรื่องของอาหารที่เป็นอาหารที่อาหารก็มาจากทั้งพืชเองทั้งเนื้อสัตว์เองใช่ไหมคะการแปลรูปกันอย่างเงี้ยกูว่าคือทุกอย่างเชื่อมโยงได้หมดเลยเป็นโชคดีที่มันเป็นเฟรชีเนาะมันก็จะโอเพนค่ะค่อนข้างเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมค่ะไปครับอาจารย์ ค่ะมีคำถามไหมครับ เวลานี้ยังพอมีครับ ฝากคำถามมาในอินบ็อกซ์ได้นะคะค่ะตอนนี้ยังไม่ ค่ะ แต่ละท่าน อ๋อ เหมือนอ่าคุยไม่ได้แต่ละท่านมีอ่ามีแนวคิดอ่าว่าจะมี มี แนวคิดในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนในในมิติของงบประมาณของแต่ละภาคส่วนไหมคะ หรือว่ามีข้อจำกัดอะไรไหมคะ ที่จะแลกเปลี่ยนหรือแนะนำคณะทำงานว่าเออมันเป็นข้อจำกัดจริงๆครับอาจารย์ หรือว่าเอ๊ะมันมีช่องทางไหนที่ผมเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่ที่จะมามีส่วนร่วมขับเคลื่อนกับเราเนี่ยค่ะ ขอขอคำแนะนำด้วยนะคะพี่พี่เชิญได้เลยนะครับ คือทุกคนทุกคนเหมือนจะหิวข้าวอาหาร gastronomy ค่ะ ก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะสรุปของอาจารย์ครูไว้ให้เผื่อได้พี่ๆได้ฟังแล้วอาจจะนึกอะไรเพิ่มเติมระหว่างนี้ได้นะครับ ก็ท่านรองศาสตราจารย์ดรวิทยาปิตังนะโพนะครับหรออาจารย์ครูของเรานะครับก็ได้มาให้ความรู้แล้วก็ได้ให้ข้อสรุปต่าง ๆ เยอะแยะมากมายเลยในในระหว่างนี้ที่ผมจับประเด็นได้อย่างเร็วๆนี่ก็คือ ผู้ที่มีส่วนสำคัญต่อการผลักดันทำให้เกิดเมืองสร้างสรรค์ก็คือผู้นำเมืองหรือผู้กำหนดนโยบายรวมถึงเราจะไม่ละทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนในชุมชน และกลุ่มเปราะบาง ก็ต้องมีการประสานการทำงานร่วมกันจากการผลักดัน จากข้างในให้สู่เครือข่ายการร่วมมือนะครับการเป็นเมืองผมชอบคำนึงมากเลยครับ อาจารย์ปูก็คือที่อาจารย์ปูบอกว่าปัจจุบันที่ลูกลูกลูกอาจารย์ถามว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยใครที่จะเป็นผู้มีอิทธิพลในการ รอบครองศักยภาพเมืองสักอย่างหนึ่งหรือจะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อต่อสถานการณ์โลกเนี่ยประกาศเขาบอกว่าใครเข้าครอบครองน้ำมันหรือครอบครองเทคโนโลยีเนี่ยจะสามารถมีเป็นผู้กำหนดอิทธิพลทางเศรษฐกิจในปัจจุบันสิ่งที่ผมสนใจก็เรื่องความมั่นคงด้วยก็คือว่าที่เดี๋ยวนี้ที่เราจะกำหนดอิทธิพลหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มันกลับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็คือสิ่งที่จังหวัดเพชรบุรีมีก็คือสินทรัพย์ในเมืองนะครับอาหารรวมถึงวัฒนธรรมต่าง ๆเนี่ย มันจะเป็น competitive advantage เพื่อสร้างความได้เปรียบนะฮะแล้วก็องค์กรขับเคลื่อนเมืองเนี่ยในตรงนี้นะครับในจังหวัดเพชรบุรีพี่ๆคนไหนเห็นว่าเออมันเป็นข้อได้เปรียบ ก็สามารถจะแนะนำเสนอความคิดเห็นมาได้นะครับแล้วก็จากบอกวอาโอ้มีหัวข้อหลายอย่างเลยที่อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าจากการที่ถอดบทเรียนในทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการขจัดความยากจนการส่งเสริมสังคมเกษตรให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับการทำงานให้มีอย่างมีคุณภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ นะครับนวัตการสร้างนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำเมืองและถิ่นฐานของมนุษย์อย่างยั่งยืน แล้วอาจารย์ครูก็ทิ้งท้ายไว้ว่าก่อนจะทิ้งท้ายไว้ว่าก็บอกว่าไม่มีไม่มีเดอะวันเดอะวันเบสเวย์ที่เทเลอร์บอกก็คือโอเคทางทุกทางมันมีเส้นทางความสำเร็จในรูปแบบที่มันเป็นของมันเองเมืองก็ต้องหาอัตลักษณ์ความสำเร็จที่เกี่ยวข้องของเมืองเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของเมืองแบบนั้นนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้ก็นิดนึงก็คือว่าพี่ๆในหน่วยงานราชการเองเนี่ยแหละครับ ที่จะต้อง ให้ความรู้สึกว่าเมืองมันเป็นปลอดภัยเป็นมิตรกับทุกคนนะครับ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึง อาจจะต้องทำการบูรณาการประสานการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับ แล้วก็มีข้อเสนอสำคัญเลยว่า เราจะต้องเป็นเมืองพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ SDG นะต้องมีการส่งรายงานนะครับ มีการเข้าร่วมประจมปีการให้ข้อมูลคณะกรรมการเครือข่าย รวมถึงการสื่อสารระหว่างเมืองตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยที่ที่จะทำให้ให้เมืองอยู่ได้นะครับ แล้วก็ จารย์ปูให้กำลังใจให้กำลังใจกับชาวเพชรบุรี แล้วก็ผู้ทำโครงการนี้ทุกท่านว่าเพจของเราเนี่ยโอ้เมื่อไปเทียบกับที่อื่นแล้วเนี่ยเป็นเพจที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็เหมาะสมนะครับสกอร์ลิงน่าจะไม่มีปัญหาในทีมงานครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับครับในระหว่างนี้ก็เนี่ยครับเป็นกิจกรรมสรุปโดยสั้นๆคร่าเผื่อเผื่อตอนนี้ผู้เข้าร่วมมีมีมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะเชิญเชิญเลยนะครับ เชิญเลยนะครับ มีในแชทนะคะอาจารย์ อาจารย์รปูตอนนี้ตั้งใจฟังมาก อาจารย์ปูครับช่วยขยายความ small is beautiful หน่อยครับ ค่ะ อ่า โอ้ ตั้งใจฟังมากเลย small but beautiful นะคะ ก็คือบางอย่างเนี่ย เราไม่ต้องทำยิ่งใหญ่ เราไม่ต้องได้เมกะแบรนด์เราไม่ต้องได้บัตเจ็ตคือความสวยงามมันอยู่ที่อาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ หรือว่ากิจกรรม เปลี่ยน จุดเปลี่ยนเล็กๆ แต่ว่ามันทำให้เกิด Impact อ่า ได้อย่างเงี้ยค่ะ คือ small but beautiful ก็คือว่ามันอาจจะไม่ยิ่งใหญ่สำหรับใครนะ อาจจะเป็นแค่แบบเออเป็นอาจจะเป็นภาพวาดสมมติกูยกตัวอย่างเนาะะเด็กๆเนี่ยค่ะเราเอาเด็กๆ มามีส่วนร่วมในการที่มาขัดสีฉวีวัน ไอผนังที่มันดูแล้วมันตะไคร่น้ำขึ้น ดูแล้วไม่สวยงามเนี้ยนะคะแล้วก็เอาน้องๆเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ มูรการวาดภาพเชิงสร้างสรรค์อาจจะวาดรณรงค์ในมิติแล้วแต่ธีมท็อปิกในแต่ละเรื่องเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเขาวาดมาภาพหนึ่งแล้วเนี่ยมันให้ภาพภาพนั้นนะมันอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าเออเด็กต้องการสื่อสารอะไรเราได้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเราเขาได้เรียนรู้เรื่องทีมเวิร์กเขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการที่จะทำให้เมืองสวยงามขึ้น หรือว่าจะทำให้พื้นที่เขามีเอกลักษณ์เป็นพื้นที่ที่เป็น พื้นที่ปฏิสังคม พื้นที่ที่จากมลภาวะทางสายตาที่แบบอู้มุมนี้แย่มาก มุมนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่น่ามองเลย แต่พอเขามาเปลี่ยนในเชิงกายภาพเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันเป็น intangible เหมือนที่ครูใช้คำพูดอยู่สองอันนั่นก็คือ sense of place กับ sense of belonging มันทำให้มิติความงามของพื้นที่เนี่ย small แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆค่ะ แต่ว่ามันทำให้เกิดความงามทางด้านมากกว่าสิ่งที่ตาเราเห็นนะ มันมีเรื่องราวสตอรี่ว่าเออ มีเด็กเนี่ยนะอาจจะเป็นเด็กที่มาช่วยเหลือกันทำอย่างเงี้ยค่ะงบประมาณก็อาจจะเป็นแค่สีกระป๋องหนึ่งหรือว่าผู้กันอันหนึ่งเงี้ยค่ะเราอย่าเราอย่ามองว่าสิ่งอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆหรือกิจกรรมเล็กๆ ของคนตัวเล็กๆเนี่ยค่ะ ก็คือเขาเขาเขามีความสวยงามที่เป็นถ่ายทอดที่เกิดผลกระทบทางจิตใจได้ต่อสังคมในมุมกว้างขึ้นเนี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่เล็ก ๆ แต่ว่าถ้าถ้าภาษาทางด้านการออกแบบเขาเรียก less is more เนาะคือ น้อยแต่มากเนี่ยค่ะคือทำทำน้อยแต่ว่าได้อิมแพคมากเนี่ยในค่ะในในข้อจำกัดที่เรามีเรื่องงบประมาณ หรือว่ามีบุคลากรมันอาจจะเป็นแค่เล็กๆ สิ่งเล็กๆ แต่ว่ามันสวยงามมันทำให้คนยิ้มได้ แล้วคนทำหรือว่า คนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นน่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นมันอันนี้เป็นหัวใจสำคัญค่ะครับมีมีที่พรชัยนะครับมาคุเทศท้องถิ่นเสนอมาว่า การพัฒนาคนเรื่องสำคัญครับ โดยเฉพาะเยาวชนให้มีสำนึกรักบ้านเกิดภูมิใจในวิถีต่อยอดการเป็นเจ้าบ้านนะครับ ในการต้อนรับที่ดีครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยค่ะ อาจารย์เชื่อไหมคะว่าลูกหลานเราเนี่ยเป็นผลผลิตของของพวกเรานั่นแหละเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่าเออพวกเราเองเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญว่าจะทำยังไงให้ให้เขาสำนึกรักบ้านเกิดเซนต์ออฟเพรสอ่าเซนอันนี้ก็เชื่อมโยงกับเซนต์ออฟบิลองกิ้งเนาะ ก็คือกูไม่ใช่คนสุโขทัยเนาะ แล้วก็ แต่ถามว่าพอเราพูดถึงเราเห็นเจดีใช่ไหมคะ เราเห็นวัดสีชุม เราเห็นอะไรเงี้ย เรารู้ว่าเอออันนี้เป็นสุโขทัยมีพาโกด้ามีเจดี อันนี้เป็นเซนต์ออฟเพลสเนาะ แต่ว่าเซนต์ออฟบิลองกิ้งก็อาจจะเป็นในเรื่องของ เอ้ยไอการผลิตตัวอักษรพวกขุนรามคำแหง การบริหารจัดการน้ำการวางผังเมืองแห่งแรกการผันน้ำจากเขื่อนสลิดพงอันเนี้ย คือเรารู้อันเนี้ยเป็นเซนต์ออฟบิลองกิ้ง แล้วก็ คนในประชากรในเพชรบุรีก็มี2กลุ่มเช่นกันก็คือคนที่เป็นเกิดภูมิลำเนาอยู่ที่เพชรบุรีเอง กับคนที่เข้ามาศึกษามาทำงานมาทำมาหากินมาตั้งรกราก มาเป็นประชากรแฝงบางคนเป็นประชากรแฝงค่ะอันนี้เขาก็ควรจะมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าเขาคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตัวเมือง ส่วนประเด็นที่พี่ถามนะคะ ก็คือในเรื่องของเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดนี่หัวใจสำคัญเลยค่ะที่จะทํำยังไงปูว่าวิกฤตของโควิดเนี่ย มันก็ในในวิกฤตมีโอกาสนะ เพราะว่าที่พิษโลกหรือหลาย ๆเมืองค่ะ ก็เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยค่ะเริ่มกลับเข้ามาแล้วก็ไม่น่าเชื่อปูว่านะฝรั่งที่เขาแลกเปลี่ยนกันว่ากลไกแห่งความสำเร็จของเมืองสร้างสรรค์ในการพัฒนายั่งยืนเนี่ยเป็นโมเดลใหม่เนาะที่เกิดขึ้นน่ย ูว่าเมืองไทยชัดกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าสตาร์ทอัพเนาะผู้ประกอบการรายใหม่ หรือว่าเด็กๆ ที่เขาเข้าถึงวัฒนธรรมในกลุ่มที่เขาสามารถต่อยอดสืบสารแล้วเอาวัฒนธรรมมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือทำกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทุนทางวัฒนธรรมของเขาเองได้ แต่ว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาตระหนักถึงคุณค่าในสิ่งที่ท้องถิ่น หรือในสิ่งที่พื้นที่เขามี มันเหมือนกับบางคนบางคนไม่เข้าใจ คือจริงๆอ่ะบางบางมุมเนี่ย คืออย่างกรณีที่ปูก็เจอเคสเหมือนกันนะคะ ว่าตอนนั้นไอ้ประกวดกระทงเนาะกระทงใบตองกระทงแบบความอลังการของสุโขทัยนี่โหกระทงมีทั้งกระทงคู่กระทงเดี่ยวกระทงคิงกระทงควีนกระทงที่แบบมีหลากหลายดีไซน์อย่างเงี้ยค่ะด้วย นวัตกรรมวัสดุพื้นบ้านวัสดุต่างๆเนี่ย สวยงาม แต่ว่าเอ้ยพอเขาโพสต์กันแล้วเด็กๆเด็กท้าปัดบอกว่า เอ้ยเกิดการดราม่าบอกมันเป็นขยะมันเป็นเนี่ยมีมีมีคือบางอย่างเนื่องจากว่าเขาไม่รู้เนาะเขาไม่ได้สัมผัสว่าวัฒนธรรมน่ะมันต้องเชื่อมโยงแล้วก็สืบสารแต่ว่าเขาเขาคอนเซิร์นเรื่อง climate change เขาคอนเซิร์นเรื่องขยะการลดภาวะโลกร้อนหรือขยะล้นโลกเลยค่ะเขาอาจจะคือเนื่องจากว่าเขาคิด เพราะว่าเขาอาจจะประสบการณ์ไม่เยอะเขาอาจจะมองแค่ด้านเดียวอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่า เราในฐานะที่เป็นอาบน้ำร้อนมาก่อนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าผ่านการเวลาหล่อหลอมให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆนะคะเราอาจจะต้องอธิบายเขาเนี้ย ค่ะ แล้วก็ให้ความสำคัญคือเด็กรุ่นใหม่อย่างลูกตัวเอง ก็ลูกตัวเองก็ก็เขาก็จะเป็นในเขาตำราเลี้ยงลูกของเรามันก็ไม่สามารถเลี้ยงลูกตัวเองในยุคที่มันเป็นดิจิตอลเนี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามเข้าใจในมุมของเขาด้วยว่าเออ ส่วนใหญ่เขาจะถามเหตุผลนะ ว่าเออแล้วถ้าเขาตระหนักถึงคุณค่าสเสน่ห์ปลายจังหวัดแกสโตรมีหรือมรดกวัฒนธรรมเนี่ยมันมันได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เราอาจจะต้องใช้ความอดทนหน่อยนะคะแต่ว่าเรามุ่งเป้าไปที่ว่าเออสิ่งที่ข้อดีเนาะะที่จะได้ Impact ที่จะได้หรือว่าหนูเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ ร่างเงาของตัวเองเนี่ยมันต่อยอดนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับภูมิปัญญา ผสานกับเทคโนโลยี เพราะว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความลุ่มลึกมรดกของพื้นที่มีความหมายและคุณค่าสำคัญ อันนี้เราก็ต้องค่อยๆ สอดแทรกอะค่ะมันคือแต่บางบางครั้งก็ใช้เวลา เพราะว่ามันเป็นกระบวนการเนาะมันบางบางคนเนี่ยเขาเขาอาจจะคืออาอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ชอบในทางของศิลปะมากเน องให้เขามีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมเนี่ยคูว่าน่าจะเออน่าจะทำให้เขาเปิดมุมมองในการที่เชื่อมโยงความคิดเขาเพราะบางคนเขาเป็นไซน์ n t สเนาะเราต้องยอมรับว่าเด็กเด็กที่เป็นอ่า s c i e n t i เนี่ยอ่าเขาก็จะมองอาจจะไม่เชื่อมโยงเขามองจากตรรกกะในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นหลักแต่เขาจะไม่ได้เชื่อมโยงใช่ไหมคะเหมือนสมองซิกซิกขวาที่เป็นซิกซ้ายที่เป็นโลจิสโลจิกเนี่ยค่ะซิกขวาที่เป็นศาสตร์ ซีกหนึ่งเป็นศาสตร์ที่หนึ่งเป็นศิลป์อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องให้โอกาสเขาได้ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เน้นทางด้านศิลปะมากขึ้นหรือว่าอันนี้เป็นการพัฒนาสมองสองซีกเราจะเห็นเด็กที่แบบพัฒนาสมองอัจฉริยะซีกเดียวนะคะเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจคอนเท็กซ์บริบท อันนี้ก็เจอเหมือนกันค่ะเพราะว่าถาปัดนี้เป็นเราเจอเด็ก2กลุ่มเลยกลุ่มที่สุดโต่งทางด้าน scientist อีกกลุ่มหนึ่งก็จะแบบติสอาร์ติสมาก creativity มากเนี่ยค่ะ แต่เราต้องพยายามให้เขาแบบสมดุลแล้วก็สร้างกระตุ้นให้เขาได้มีประสบการณ์เชิงประจักษ์อะค่ะก็หนีบเข้าไปด้วยเนาะทานเนาะอย่างอยากให้เขาไปก่อเจดีไซน์ที่วัดเราก็ต้องเออค่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ it depends ฝรั่งตอบ it depends มีมีคำถามอีกคำถามใน็อกซ์โผล่มาครับอาจารย์ครับก็คือ เราสามารถสร้างมูลค่าจากต้นทุนที่มีโดยคงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองเพชรเชกเช่น ซอสก๋วยเตี๋ยวคู่กับก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเพชรบุรีได้เกี่ยวกันไหมครับอะไรเงี้ยคล้ายๆจะสร้างเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างเกี่ยวมากเลยเพราะอาจารย์ปูไปเมืองเพชรครั้งแรกลองผู้ว่าก็ไปทานพาไปทานอันนี้เลยค่ะ เพราะว่าอาหารเนี่ยที่ปูบอกเนาะว่าระดับเมืองเพชรก็น่าจะเหมือนกันมีทั้งระดับแบบปราณีชาววัง ไปจนถึงแบบสตรีทฟู้ดโลเคอล แต่ทุกมิติมีคุณค่าเท่ากัน คือคุณค่าของอคุณค่าว่าละคือ value significant ใช่ไหมคะ คือบางอย่างมันเป็น value based แต่ว่าคนประเมินอะ value based s i g n i f i c a n t เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขามีคุณค่าต่อคน คนรับรู้ร่วมกันในระดับไหน ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวนูโดก็เหมือนก็เหมือนสุโขทัยเนี่ยค่ะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ผัด ไทยสุโขทัยอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นปากท้องของคนหมู่มากทุกคนรับรู้ร่วมกันถามว่ามีคุณค่าไหม มีคุณค่านะคะในมรดกของชุมชนใช่แน่ สืบสารกันมานานเพราะเป็นสูตรเป็น wisdom เป็น intangible wisdom เป็นจะให้ไปกินที่สุขโขทัยก็ไม่น่ามีอ่ะใช่ไหมคะ จะให้มาทำก็ไม่ได้เหมือนที่ย่านที่เขาขายที่เพชรบุรีอ่ะ มันเป็นสเสน่ห์ที่มีมูลค่าแล้วก็เราสร้างมูลค่ามันเพิ่มขึ้นได้พัฒนาต่อยอดได้ใส่นวัตกรรมใหม่ได้ ไอ้ที่ปัญหาก็โอ้ตอนนั้นโควิดมันมันไม่มาแล้วเนาะ ตอนนั้นมันยังไม่ได้มาเงี้ยค่ะ คนแน่นรอคิวอย่างเงี้ยค่ะ มันอาจจะเป็นปัญหาในมิติของการบริหารจัดการ ที่นั่งการบริหารจัดการ หรืออาจจะเป็นสไตล์ก็ได้เนาะ มันก็มันก็ตีความได้หลายอย่างว่าเอออัตลักษณ์บางอย่างเนี่ยเราเรามองว่ามาตรฐานสากลอาจจะโหทำไมฉันต้องรอนานเบียดคิวกันแต่พอโควิดมาเนี่ยเราอาจจะต้องดูโมเดลอื่นๆในการพัฒนาแต่ถามว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารระดับ ระดับสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารระดับร้านอาหารพัตคาเนี่ยคุณค่าเท่ากัน เพราะว่าขึ้นอยู่กับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายด้วย ถ้าเมืองเพชรรับรู้ว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของอาอาหารอาหารอร่อยเนาะของเมืองเพชรแล้วก็คนทั่วไปกินได้นักท่องเที่ยวทานได้ แล้วก็สะอาดปลอดภัยแล้วอร่อยจริงๆเนี่ย บางอย่างมันอร่อยจริงๆเนี่ยมันก็มันก็มีมูลมันก็คุ้มกับการสนับสนุนส่งเสริมนะคะนี่มีคำถามในอินบ็อกซ์เพิ่มใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์มีข้อแนะนำให้เอกชนกับรัฐทำงานโปรเจกต์นี้ได้ร่วมกันอย่างมีความสุขร่วมกันไหมครับ ค่ะก็เท่าที่ปูเจอมานะคะอาจารย์มันก็เป็นบ้านเราเป็นระบบปะป้าหมามาบิสเนสคือคือบ้านเราเป็นระบบ อุปถัมภ์เนาะคือเครือ ไม่ว่าจะเป็นเครือญาติอุปถัมภ์หรือว่าระบบที่แบบว่าสหายอุปถัมภ์เป็นเป็นพักพวกเป็นเวียเซมทีมอะไรเงี้ยค่ะเวียเอ้ยแก๊งเดียวกันนะกวนเดียวกันนะ ก็บอกเสมอเลยว่าเฮ้ยมุมมองต้องเปลี่ยนนะ เอางานเป็นที่ตั้ง ถามว่าเรามีเพื่อนเนาะ แต่เพื่อนเรารู้ข้อเสียของเพื่อนเนี่ย โอ้ยนี่แบบให้มันไปมันปิดโครงการไม่ได้เลยว่ะอู้หรือว่าบางอย่างอะ่ะมันบางอย่างมันเอาเอาปูว่าเอางานเป็นที่ตั้ง put the right man to the right job แต่ว่าจะทำยังไงให้ให้ไม่รู้สึกว่าให้การบริหารจัดงานเป็นทีมบิลดิ้งเมืองไทยทำยากหน่อย แต่ว่าทำได้ค่ะเพราะว่าให้ข้อคิดเห็นแง่มุมไปใน3มิติก็คือถ้ามีผลประโยชน์มันจะเกิดอาการล้วงลูกเนาะล้วงลูกอ่าแล้วก็ถ้าไม่มีผลประโยชน์เนี่ย ก็คือจะโยนลูกอ่ะเองเอาไปทำถ้าเราจะทำยังไงให้ไอโยนลูกล้วงลูกเนี่ยไม่เกิดขึ้นโดยที่เราจะมาหันเล่นแชร์บอลร่วมกัน ก็คืออ รั่งจะใช้คำว่า co-benefit ก็คือการประสานประโยชน์ร่วมกัน อาจารย์เพื่อนอาจารย์บางคนนะไม่มีตังค์นะ แต่ว่าหรือหน่วยงานเนี่ยอาจารย์เขามีมันสมองเขาให้วิชาการ แต่เขาไม่ใช่แหล่งทุน ใช่ไหมคะ เพราะนั้นเนี่ยอำนาจแต่ละคนนะ่ะศักยภาพของแต่ละคนแต่ละหน่วยงานนะ่ะไม่เหมือนกัน เน็ตเวิร์กเครือข่ายแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันเครือข่ายอบทอดิดนิ้วนิดเดียวอ่ะชุมชนในเครือข่ายมาจัดตลาดได้เลยอะไรเงี้ย เราก็เอ้ย อาจจะต้องขอความร่วมมือเขา หรือว่าหน่วยงานบางอันเนี่ยโหแค่นายอำเภอสั่งจดหมายแต่แป๊บเดียวเนี่ยมากันทั่วทุกตำบลเลย มากันหมดคือเป็นเรื่องของอำอำนาจและเครือข่ายในอินแคสและอินคายาูว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่าเรามองด้วยความคือเอางานเป็นที่ตั้งนะอาจารย์ทะเลาะกันได้บนโต๊ะเหมือนฝรั่งเนาะ คือเราเห็นต่างกันได้ในการในการแผนในการบริหารจัดการ คือผู้ใหญ่อาจจะมีประสบการณ์ทั้งผ่านร้อนหนาวมาก่อน แล้วก็ฟังท่านแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มันต้องปรับตัวเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ หรือว่าวัยทำงานอาจจะให้แง่มุมแง่มุมหนึ่งแต่ถ้าเราผสานความคิดแล้วก็บริหารความเสี่ยงในเรื่องของปิดช่องโหว่ของแต่ละอันที่เราคาดว่าอ้นี้อันนี้น่าจะไม่โอเงี้ยค่ะเราคุยกันแบบ โฟกัสที่เรื่องงานหรือว่าเนี่ยหูเอางานเป็นที่ตั้งเลยสนุกมากอาจารย์ ถ้าอาจารย์ทำถ้าหน่วยงานทุกหน่วยงานทำได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราคือลดอาจจะต้องแบบเออคือกูเจออยู่เหมือนกันอาจจะหลายเมืองเจอเนาะอาจารย์เนาะว่าพอทำแล้วเนี่ยเกิด conflict management ฉันจะเป็นคือเมืองเนี่ยไม่ใช่เจ้าของคนคนเดียวเนาะ อย่างท่านผู้ว่าบอกท่านผู้ว่าก็จะเกษียณแล้วด้วยอย่างเงี้ย คือเรามาช่วยกัน เพราะว่าเราเอาเมืองเป็นที่ตั้งอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าบางอย่างมัน put the right man to the right job เราคิดว่าเอ้ย เอาสมอเนี่ย ต้องเห็นคุณค่าของเขานะ เพราะว่าเขาเป็นเกตคิปเปอร์พาเราเข้าไปชุมชน หรือว่าผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน อย่างเงี้ยค่ะ สอทอสมาชิกเทศบาลเนี้ยเขาทำผู้ประกอบการอยู่แล้วด้วย เขาทำงานเครือข่ายอยู่แล้วด้วยเงี้ยค่ะก็เป็นเกตคิปเปอร์ที่ดีเลยที่จะพาเราเข้าไป อันนี้เป็นอินคาย แล้ว คือ ถ้าเรามองว่า how to take and how to give อะแฮปปี้แน่นอน แล้วก็ คือ คือเพื่อนเราอะเราก็ต้องยอมรับนะจารย์เนาะว่าเออคือใครๆก็อยากจะเอาแก๊งกวนเดียวกันแหละ แต่ว่าบางอย่างเนี่ย บางอย่างเรารู้สึกเราจะเราน่าจะรู้ดีที่สุดนะว่าใครที่เออจะช่วยเราได้ ในมิติไหน แล้วก็ลดเอออาจจะลดใบแอสอย่างเงี้ยค่ะเปิดเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น แล้วก็ทำแบบมีความสุขก็อ่านหลักการทรงงานของรัชกาลที่9เลยค่ะครบถ้วนทุกมิติลุ่มลึกทุกทุกมิติเลยค่ะว่าเอาประโยชน์ของ สาธารณะเป็นที่ตั้งทำงานกับเรา แล้วมีความสุขแม้ว่าจะเป็นสุขที่รอยยิ้มปูว่ารอยยิ้มปัจจุบันเนี่ยเงินทองปัจจุบันล็อกดาวน์ที่อาจารย์สุรพัฒน์บอกเนาะล็อกดาวน์ตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สามเมืองไทยอยู่รอดเนาะมีทองก็อยู่ไม่ได้นะจ๊ะถ้าข้าวในยุงไม่มีเนาะแล้วก็ปลูกได้ตลอดตลอดปี น้ำท่วมหายนะภัยธรรมชาติ ครูสอนเด็กเสมอเลยว่า โอ้โห ของเรานี้สุดยอดของสุวรรณภูมิ เลยบัฟเฟอร์โซนไม่ never ever by colonized by any country แล้วก็จุดจุดดีของเราเนี่ยคือ ตัวว่าจุดดี โห เราไม่รู้ น้องว่าเราแบบทำภัยธรรมชาติของเราเนี่ยน้อยมาก มีแค่ flooding แต่ทุกคนก็จะพูดขำๆว่าเออมึงโชคดีนักนั้นมึงเอา อันนี้ไปแล้วกันการทะเลาะเบาแวงของความขัดแย้งในเราความคิดคนอะไรเงี้ย ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราบริหารบางครั้งอาจารย์เราเราจะรู้ เราเรารู้เนาะว่าข้อจำกัดของแต่ละคนเป็นยังไงค่ะเราก็มองเลือกเอามองแต่ข้อดีของเขาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ทำแบบมีความสุขอาจารย์เนาะจ่มันค่ะ ก็ถามต่อไปไหมครับถ้าระหว่างนี้ไม่มีก็จะได้สรุปในช่วงเช้าได้ให้ทุกท่านครับค่ะถ้าไม่มีนะครับผมก็ มีมีตั้งนึงครับมีครับค่ะมีภาพชุมชนและประชาชนถามผมว่าที่เข้ามาประชุมสมสุดท้ายความคิดหรือสิ่งที่นำเสนอ จะเกิดมรรคผลกับชาวบ้านแบบแบบ แบบเขาไหมเพราะบางทีการพัฒนาย้ำๆซ้ำๆไปในจุดเดิม มีคนหรือชุมชนอยากอยากได้อยากเป็นอันนี้ น่าจะคล้ายๆว่าเอ๊ะการที่เราประชุมร่วมกันตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขาอยากเข้าร่วมเนี่ยเขาจะอยากได้ในสิ่งที่เขามีความต้องการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนไหมค่ะค่ะ สิ่งหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งเนาะอาจารย์แล้วก็คือเราเราต้องสร้างในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะ ที่ปูเห็นนะว่าโหบางครั้งคนที่มาเข้าร่วมไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น คือไม่ค่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าเออด้วยบารมีของหน่วยงานหรือผู้นำในภาครัฐเนี้ยค่ะที่เขาชาวบ้านเขาก็เกรงเกรงในบทบาทอยู่แล้วเนาะอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำได้คือผู้นำบางอย่างผู้นำอาจจะต้องสร้างคอมฟอร์ทโซนเนาะหรือว่าเซฟเซฟโซนนะคะให้เขาว่าโอ้พ่อแม่พี่น้อง อาจจะต้องแบบสื่อสารที่แบบว่าเป็นมิตร แล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้ได้คุยค่ะคือถ้าถ้าทุกคนมีมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดไปแล้วภาครัฐเปิดรับรับฟังความคิดเห็นเขาจริง ๆ แล้วก็ให้เขาสร้างเขารู้สึกว่าปลอดภัยที่จะพูดที่จะแบ่งปันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเขาก็จะกล้าที่จะแชร์กับเรา แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแชร์อย่างเงี้ยค่ะ เราก็อาจจะเราอาจจะลองดูเหมือนที่เหมือนที่อาจารย์จัดสัมมนาหลากหลายกลุ่มเนาะคือถ้าเกิดจัดกับเวทีของภาคชุมชนเนี่ยก็อาจจะกล้าเปิดคุยมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อดีของสถาบันอุดมศึกษาก็โชคดีอย่างหนึ่งนะก็คืออชาวบ้านเขาเขาให้ข้อมูลค่อนข้างดีอยู่ แล้วก็เขาเราก็มองว่าเราไม่ได้มีอำนาจในการดังนั้นงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการ แต่ว่าอยากจะมาช่วยเหลือแบ่งปันแก้ปัญหาอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเป็นเรื่องของ trust building เนาะอาจารย์เนาะ trust building ก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจกัน แล้วก็เขาเขาให้ความหวังเรา เราก็อาจจะต้องช่วยเหลือเขาในมุมที่ตามอัตภาพที่เราทำได้ตามบทบาทของเราเนี่ยค่ะ เราไปทำงานทดแทนหน่วยงานหรือว่าองค์กรอื่นอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วเนาะ เพราะนั้นเนี่ย ไม่มีใครเป็นคู่แข่งใครเลย ก็คือทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ แล้วก็แม้กระทั่งตาสีตาสาเล็กๆ เงี้ยค่ะก็ ก็ช่วยเหลือเมืองได้ในบทบาทของตัวเอง แต่ว่าอยากได้เนี่ยบางครั้งมันได้ที่ว่าก็คือมันบางอย่างที่อาจารย์ปูบอกมาว่าไม่ใช่ in cash บางอย่างมันเป็น in kind บางอย่างมันเป็นแบบการที่เขามีได้มีได้มีส่วนร่วมเข้ามาขับเคลื่อนเงี้ยค่ะ ความสุขตรงทั้ง in kind in cash ค่ะมันมันให้ความมันให้ผลตอบรับต่อสังคมกับต่อต่อตัวเอง คนทำงานได้ดีในหลายมิติค่ะ ครับอาจารย์ครับ ก็นี่ก็ได้เวลาช่วงเที่ยงพอดีผมคิดว่าเอ๊ะพี่ในหน่อย่านน่าจะหิวข้าวทานข้าวไปแล้วนะครับในลำดับสุดท้ายนะครับผมเรียนครับตัวแทนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ ท่านรองศาสตราจารย์ดรนะครับวิติยาปิดตังนาโพนะครับที่ปรึกษาโครงการและท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนไปสมัครเมืองนะครับ UCCN แล้วก็โคโฟโคพอยเมืองสร้างสารรสุขไทยด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านด้วยนะครับ ที่ ณาให้ความรู้และความเข้าใจความกระจ่างชัดต่อการขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมต่อไปนะครับ ที่ขาดเสียไม่ได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ทางอปทนะครับ ที่ได้สนับสนุนนะครับงบประมาณแล้วก็กิจกรรมในวันนี้ให้เกิดกิจกรรมรวมความคิดเห็นที่2นะครับถึงภาคราชการประกอบการจัดทำแผนที่นำทางรถแมพนะครับเมืองพลีเมืองเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกระยะ5ปีที่มอบหมายให้นะครับทีมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับ ได้มาเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการกิจกรรมในวันนี้ครับ ในช่วงบ่ายนะครับ เราจะมาพบกันอีกทีในช่วงเวลา13.00นนะครับเราก็จะมาพบการบรรยายของรองศาสตราจารย์ดรธีรวัตรจันทึกนะครับในเรื่องเกี่ยวกับร่างหมายความต้องการการพัฒนาเมืองตามแนวทางเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกนะครับหลังจากนั้นเวลา13.30นนะครับเราจะกลับมาพบกับกิจ กรรมที่เราจะได้แสดงออกความคิดเห็นเสนอความต้องการนะครับ สิ่งที่อาจารย์ปูได้อธิบายไปด้วย แล้วก็ท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้อำนวยการดรรองผู้ในขอโทษครับรองผู้ในการดรชูมิตรชูวิทย์มิชชอบจากอปทนะครับรวมถึงรองศาสตราจารย์ดรประสบชัยได้พระสุนนท์ที่ได้กล่าวอธิบายความหมายเบื้องต้นเลียวเราจะมา ค้นหาสิ่งที่เราอยากจะจัดกิจกรรมในความหมายที่เราได้เรียนรู้มาตอนเช้าแล้วว่า เราจะมีการจัดทำวางแผนการสร้างสารรค์ทางด้านอาหาร หรือร่วมกับงานทั้งสรรด้านอื่นๆ ด้าน ประกอบการจัดทำรถแมพอย่างไร ก็จะมารวมความคิดเห็นกันนช่วงบ่ายเราก็จะเพิ่มท่านวิทยากรและเป็นพิธีกรเพื่อมาดำเนินกิจกรรมแล้วก็สรุปหัวข้อในช่วงบ่ายก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรผู้ที่ชัยอารักษ์พูดชงนะครับ สุดท้ายการปิดงานก็จะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ท่านเอกรัตน์นะครับวงมากาปิดงาน นี่ก็คือเป็นไทม์ไลน์ในช่วงบ่ายที่เราจะกลับมาพบกันนะครับในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆในหน่วยงานและขอขอบคุณท่านวิทยากรอาจารย์ท่านนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในภาคเช้า ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับการตอบสนองตอบรับแสดงความเห็นเป็นอย่างดีนะครับ ก็เดี๋ยวเราเจอกันภาคบ่ายครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับ